ุณซีรู้สึกยังไงบ้างจากก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ได้ฉีดคือตอนแรกที่ที่มาเนี่ยผมก็สภาพเรือเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนครับผมมันยังมองไม่เห็นเลยว่ามันจะฟื้นคืนขึ้นมายังไงต้องบอกแบบนี้ สภาพเนี่ยคือแบบไม่รู้ว่ามันจะทำสำเร็จไหมไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเพราะเราทิ้งไว้นานมากแล้วครับครับและตอนนี้ตอนนี้คือเสร็จแล้วนี่คือต้องบอกว่าผมเรียกว่ามันมหัศจรรย์ สวัสดีครับผมดีเจบอมจกมกนะฮะแล้ววันนี้เรามาทำการฉีดโฟมเรือยางนะครับที่ประชาชื่นนะครับ ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะได้เห็นกันนะครับว่าการฉีดเรือยางนั้นยากมากน้อยแค่ไหน แล้วเรือยางวันนี้ยาว 3 เมตรศูนย์กลาง 20 เซนครับ เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าและผมได้ข่าวนะครับว่าเรือยางนี้ได้ทำการจอดอยู่กับที่แบบเป็นซากเรือ 6 ปีด้วยกันและแน่นอนครับวันนี้เราจะไปนะครับสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่มีการช่วยน้ำท่วมอีกด้วย หลอกสักครู่ครับ ตอนนี้เราอยู่จิตอาสาสุดหล่อของเรานะครับผม สวัสดีครับผม สวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับ ผมสิบเอกมาสเวบุรีรักนะครับเป็นหัวหน้าจุดเพชรเกษมนะครับ ทุ่งสองห้องชุดที่2นะครับครับผมครับผมนะฮะ และวันนี้เราทำการมาให้ผมฉีดโฟมเรือยางใช่ครับ ก่อนหน้านั้นเคยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโฟมพิวโฟมไหมครับ คือเราไม่ไม่ไม่มีความรู้เรื่องว่าฉีดโฟมหรืออะไรอย่างนี้เลยครับ ใช่ แล้วตอนนี้เราจะทำการฉีด เรือนี้ทำการจอดมากี่ปีแล้วครับ คือเรือนี้เนี่ยเราตั้งแต่หลังน้ำท่วมมาเนี่ยปี54นะครับเราใช้มาได้ระยะเดียวเองรบอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็มี 6-7 ปีได้ครับที่เราจอดไว้6-7ปีไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรนั้นเราได้ทำการช่วยน้ำท่วม ใช่ครับ เราเรือลำนี้เราเอาไว้ออกไปช่วยน้ำท่วมนะครับ มีภัยพิบัติอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเรือของพวกเราเนี่ยสนับสนุนไปช่วยไปช่วยประชาชนนะครับ ถามตรงๆเชื่อไหมครับ กับการที่เราจะทำได้หรือไม่ คือสภาพแบบนี้มันมันไม่น่าเชื่อเลยต้องบอกว่ามันไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะทำได้หรือไม่นะลุ้นเหมือนกันลุ้นเหมือนกันต้องต้องรอดูได้ข่าวว่าไปติดกามาใช่ครับเคยไปท่ร่ชุดนั้นผมติดมาหมื่นห้าครับหมื่นห้า และเดี๋ยวเรามาดูกันได้ครับนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ได้ครับนะครับ เดี๋ยวเราติดตามไปเลยนะครับผมไปครับขอบคุณมากครับมาเลยฮะเจอยวคุณนนทวัฒน์อยู่กับเราตรงนี้ด้วยนะครับผมคุณนนทวัฒน์เป็นไงเห็นตรงนี้แล้วรู้สึกไง งานค่อนข้างยากครับเพราะว่ามีรอยรั่วเป็นยาวๆแบบติดยาวยาวใช้เทคนิคพิเศษนิดนึงนะครับ รอยรั่วเนี้ยเป็นรอยรั่วที่แบบห่างใช่ครับประมาณกี่เทืบิืมกว่าๆนะครับไหนรอยเย็บตรงไหนอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวรู้รอยเย็บนะฮะ นี่ฮะครบอ่านะครับ นี่นะครับผมนะฮะ นี่ โอ้นะครับยามพอสมควรนะฮะ นี่คือการเย็บแล้ว เย็บแล้วนะ ท่าน เย็บแล้วครับ คือทำการเย็บเบื้องต้นได้แล้วครับ โอเค แล้วนี้เราต้องมีการช่วยกันนะฮะ ทีมงานเราสามคนนะทำการถึงนะครับ แล้วเราทำการเริ่มฉีกกันนะท่านผู้ชมนะะการที่คุณจะต้องทำการติดกาวเนี่ย วิธีการทำงานของเขาเป็นยังไงครับครับก็คือคือเรือลำนี้ต้องบอกว่าเราเคยนำไปซ่อมมาแล้วครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งก่อนเนี่ย คือการซ่อมของมันก็คือว่าการเอาเรือเนี่ยไปไปทำกาวใหม่อพอไปทำกาวใหม่ปุ๊บเนี่ย การทำของเขาก็คือว่าเราเนี่ย จะต้องขนเรือไป เราเนี่ยจะต้องดำเนินการขนเรือไปด้วยเพราะเขาบอกว่า ต้องใช้เวลาในการทั้งลอกกาวลอกอะไรของเขาเนี่ย ประมาณ 15 วัน 15 วัน ต้องเอาเรือไปให้เขาด้วยเราต้องเอาเรือไปให้เขาด้วยใช่แต่นี่ทำไม่ถึง 2 ชั่วโมง ครับนะเผลอๆครึ่งชั่วโมงก็เสร็จครับ ถ้าเราไม่มีการเย็บอะไรต่ออะไรครับนะ เวลามันก็จะแบบว่าง่ายขึ้นง่ายขึ้นการติดกาวไปอยู่ได้ถึงกี่ปีครับ ติดกาวไปเนี่ยเขาบอกว่าสอบประมาณ2ปีเอง เพราะว่ามันเป็นเนื้อกาวกับยางมันก็เสื่อมสภาพ แล้วแต่คุณเก็บด้วยออะไรอย่างนี้ด้วยเราขึ้นองค์ประกอบหลายอย่างซึ่งตอนนั้นเราก็ต้องยอมเพราะเราต้องใช้งานด่วนครับ เราก็เลยต้องยอมทำใช่ครับ มันมีงานมีอะไรพวกเราก็ต้องต้องรวมแรงร่วมใจกันทำเราก็ต้องทำด่วนนะแล้วเนี้ยเนี่ยพอถึงเป่งเนี้ยละครับ เวลาทำการฉีดนะเขาจะต้องมีการคำนวณเวลานะฮะผลฉีดเนี่ยจะต้องมีนะครับด้วยในการฉีดถึงแม้มันจะเต็มหรือจะแข็งนะฮะมันจะแข็งทั้งหมดพอแข็งทั้งหมดปั๊บเนี่ยถ้ามีเรือไหนมาชนปั้งขาด ขาดก็ลอยเหมือนเดิม ก็ลอยเหมือนเดิมลอยเหมือนเดิมใช่นะก็ไม่ได้เหลวมาเป็นนอกจากว่าโดนรถถังยิงครับเปิดตุ้มก็ไม่สามารถไปต่อได้ ได้เลยความศพนะวิธีการทำงานเนี่ยเทคนิคของเขาเนี่ยครับนะไม่ไม่ใช่ว่าทำเพิ่งทำนะฮะครับ คือเสียมาแล้วสามลำมเสียาแล้วเรากวาจะได้ตรงจุดนี้ อ๋อครับ แสดงว่าต้องมีขั้นตอนการทำนะครับ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาแบบเสียบเสียบเสียบไม่ได้เป็นห้องห้องไม่ใช่ปื๊ดเดียวถ้าปื๊ดเดียวมันก็จะบวมเหมือนเราอ่ะมันจะขยายเป็นระเบิดมีเทคนิคครับ ต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดนะและการลอยตัวจะดีเหมือนเดิม คุณจะบอกว่า รู้นี้ฉีดมาตั้งนานกว่าเดี๋ยวรอดู มันจะลอยลอยลอยมากกว่าเดิมด้วยนะ ก็คือมัน มันไม่มีเรียกว่ามันมันพยุงได้ดีกว่าอาการมันแค่คือฉีดไปเนี่ย โอเค มีน้ำหนักเพิ่ม แต่ไม่เลยกลับกลายว่าน้ำหนักนั้นทำให้ลอยสูงขึ้นอีกอันนี้คือน้ำหนักบาลานซ์ รียบร้อยแล้วคุณเซรู้สึกยังไงบ้าง จากก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ได้ฉีดคือตอนแรกที่ที่มาเนี่ย ผมก็สภาพเรือเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนครับผม มันยังมองไม่เห็นเลยว่ามันจะฟื้น คืนขึ้นมายังไง ต้องบอกแบบนี้ สภาพเนี่ยคือแบบไม่รู้ว่ามันจะทำสำเร็จไหมไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหน เพราะเราทิ้งไว้นานมากแล้ว ครับ ครับ และตอนนี้ ตอนนี้คือเสร็จแล้วนี่คือต้องบอกว่าผมเรียกว่ามันมหัศจรรย์ ผมขอใช้คำนี้ มันมหัศจรรย์มากกว่า คือ ในเวลาแค่แป๊บเดียว มันทำให้เรือลำนี้ที่ทิ้งไว้6-7ปีเนี่ย กลับมาเป็นรูปลักษณ์แบบนี้แป๊บเดียวนี่ท่านผู้ชมครับบอกไว้เลยฮะเรานัดคุณซีตอน10โมง10โมงครับ ตอนนี้กี่โมงครับท่านผู้ชมครับ 11โมงจะครึ่งแล้วครับ ก็เขาบอกไว้เลยว่าการทำงานของเรานะฮะใช้เวลาเพียงแค่นี้นะฮะ ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เดี๋ยวเราลองไปทุบดูนะฮะว่าเป็นยังไงไปเชิญครับ นี่ฮะ ก็ทำการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะ อ่าคุณลองสัมผัสฮะลองทุบดูฮะแข็งแรงเลยความมั่นใจ ความมั่นใจคือเขาเรียกว่าดีดีกว่าลมเยอะ เรียกว่าดีกว่าลมเยอะเลยครับลมนี่จะแบบยวบไงอ่ายวบเราเรากดยังไงเราสึกยวบอันนี้มันรู้สึกแน่นครับแล้วลอยตัวได้ดีแน่นอนนะฮะส่วนคาบของทางเนี่ยโฟมอย่างนี้นะฮะที่เขาติดเนี่ยมันคือรอยรั่วรอยรั่วครับนะรอยรั่วที่แบบปะยาวขนาดนี้นะขนาดติดยังนะทำการปะไว้ยังต้องถุดอย่างนี้เลยนะเพราะนั้นแล้วผมเขาบอกไว้ว่า ฟมจะอยู่แบบนี้กับคุณตลอดชีวิต ไม่มีน้ำมันไหนที่จะเอาออกได้เลยครับมันคือเคมีครับผมนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งนะฮะการที่จะทำความสะอาดตรงเนี้ยเราก็ได้แค่ประมาณนี้นะมันจะเป็นรอยยิ้มไปเลยนะคุณครับครับนะเพราะจะเป็นรอยที่แบบว่าจะต้องทำการฉีดลงไปนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะครับช่วยทำการบอกนิดนึงครับหน่วยของเรา อยากจะแนะนำนะครับเพราะว่าเรียกว่าเรือแบบนี้ที่เราซื้อมาใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยครับผมเรือยางเนี่ยมันเป็นเรือที่แบบเคลื่อนที่เร็วยกง่ายอะไรได้ แต่มันก็มีอายุของมัน ผมผมถึงเลือกวิธีนี้ออ่าถ้าสมมุติว่ามันมีพังเนี่ยผมก็เลยมาเลือกวิธีนี้ว่ามาลองเปลี่ยนใหม่ในการฉีดโฟมในการฉีดโฟมว่ามันเป็นยังไงแต่คงคงได้ใช้ปฏิบัติหน้าที่เร็วๆนี้ครับเข้าเข้าสู่ฝนเนี่ยครับก็เลยรายงานทำตัวหน่วยของเรานิดนึงครับ ครับก็ผมผมเป็นมูลนิธินะครับ เพชรเกษมกรุงเทพนะครับ ผมผมเป็นจุดสอนอทุ่งสองห้องเป็นหัวหน้าฐานอยู่ที่นี่ครับก็จะได้ให้แบบว่าเพื่อนๆสมาชิกกู้ภัยใดที่แบบว่าอยากจะมาดู อยากจะมาเห็นว่ามันเป็นยังไงเลยครับก็ฝากไว้ว่ามาดูที่จุดผมได้ทุกทุกมูลนิธิทุกหน่วยงาน ผมยินดีครับเราคือหนูรองยา ใช้คำว่าเป็นคนทดลองเป็นคนทดลองให้เลยก็ได้ ครับว่าใครอยากเห็นมาลองมาดูกันมามามาลองดูกัน เราไม่ห้ามครับ เรายินดีรับรับทุกทุกมูลทีครับอยากจะมาดูว่ามันเป็นยังไงลักษณะการฉีดโฟมของของพี่เขาเป็นยังไงมาดูที่ผมได้นะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่คุณซีได้เกิดการไว้วางใจกับเรานะฮะในบริษัทของธนบอม ครับคอนทัชชันกรุ๊ปนะครับกับผมดีเจบอมจกมกต้องขอฝากทางช่องจกมกทีวีด้วยฝากกดไลค์ กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับ วันนี้ลาท่านผู้ชมก่อนขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับ